ปัจจุบันสินค้าและบริการต่างมีการแข่งขัน เพื่อการทำประชาสัมพันธ์และการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับการทำการตลาดออนไลน์นั่นก็คือ WordPress นั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะสมิตราหลองพงนะคะ ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์นะคะด้วย WordPress ซึ่งการทำการตลาดออนไลน์ด้วย WordPress เนี่ย ก็จะทำให้ผู้ประกอบการชุมชน หรือว่าสตาร์ทอัพเนี่ย สามารถมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้ โดยที่ไม่ต้องเปลืองเงินเสียตังค์ด้วยค่ะ ไม่ต้องไปง้อโปรแกรมเมอร์หรือว่าไม่ต้องไปง้อเว็บดีไซน์ ให้มาออกแบบดีไซน์ เว็บไซต์ให้เรา ซึ่งตัว WordPress นี้นะคะเราสามารถที่จะสร้างแล้วก็ลงมือทำแก้ไขได้ด้วยตัวเองค่ะ แล้ว WordPress คืออะไรนะคะ WordPress นะคะ ก็เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปนะคะในรูปแบบของ CMS นะคะ หรือว่า จะเป็นการสร้างบล็อกนะคะหรือว่าเว็บไซต์นะคะ ซึ่งแต่ก่อนเนี่ย WordPress เนี่ยมีมาเพื่อที่จะสร้างบล็อกในการ PR เรื่องราว หรือว่าเป็นเเรียกได้ว่าเป็นไดอารี่ส่วนตัวนะคะ แต่ว่าต้องการที่จะให้ผู้อื่นเนี่ยเข้ามาอ่านได้ ต่อมาเนี่ย WordPress ก็ได้มีการพัฒนาขึ้น เมื่อพัฒนาขึ้นแล้วเนี่ยก็มีการพัฒนาทั้งปลั๊กอิน ทั้งธีมนะคะ ซึ่งในส่วนนี้ก็จะทำให้ WordPress เนี่ยมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงบทบาทในเรื่องของการทำร้านค้าออนไลน์ การทำมาร์เก็ตติ้งต่างๆ การทำอีคอมเมิร์ซนะคะ แล้วก็การเป็นกระดานข่าวนะคะเพื่อที่จะใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าได้อีกด้วยค่ะค่ะหลายคนนะคะก็จะสงสัยว่าบล็อกคืออะไร บล็อกนะคะซึ่งมีมานานแล้วนะคะ ตั้งแต่สมัย 10 ปี 20 ปีนะคะ หลายคนก็จะคุ้นชินกับคำว่าบล็อกนะคะ ซึ่งบล็อกก็คือเว็บไซต์แบบหนึ่งนั่นเองนะคะ ซึ่งเอาไว้ไปบันทึกส่วนตัวทำไดอารี่ส่วนตัวนะคะ ในการเขียนเรื่องราวในแต่ละวันที่เราพบเจอ รวมไปถึงการรีวิวสินค้า การกระจายสินค้าต่างๆ นะคะ ซึ่งจุดเริ่มต้นในการเป็นเว็บดีไซน์หรือว่าในการขายของเนี่ยหลายคนก็เริ่มมาจากการเขียนบล็อก นั่นเองค่ะ ค่ะหลังจากที่เราได้กล่าวไปตอนต้นนะคะว่า CMS กับ WordPress เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันยังไง หลายคนก็จะสงสัยว่า CMS คืออะไร CMS นะคะก็คือ Content Management System นะคะ ซึ่งเป็นระบบในการจัดการเนื้อหาการจัดการบทความนะคะทำให้คนที่ไม่มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม หรือว่าไม่มีความรู้ในการออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรมการเขียนโค้ดต่างๆ สามารถที่จะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้ ค่ะ และ CNS นี่แหละค่ะ ก็คือผู้อยู่เบื้องหลังของโลกออนไลน์ รวมไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังของ WordPress ด้วยค่ะ ค่ะ และในโปรแกรม CMS นะคะ ก็มีหลากหลายและก็มากมายเลยทีเดียวค่ะ ไม่ว่าจะเป็นดูโ o Magento Joomla รวมไปถึง WordPress ด้วยค่ะ และแต่ละโปรแกรมนะคะก็จะมีทั้งจุดแข็งและก็จุดอ่อนที่แตกต่างกันไปนะคะ ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะใช้แบบไหนนะคะ ว่าจะเอา CMS ตัวไหนไปใช้กับเนื้อหาหรือว่าไปใช้กับคอนเทนต์ตัวไหน แต่ละตัวเนี่ยก็จะไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ e-commerce แล้วก็ในการนำเสนอเนื้อหา แต่ในวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกกันที่ WordPress ค่ะ